พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนปูนพลาสเตอร์หล่อแบบฟัน ป้องกันเชื้อโรค วัสดุทางธนกรรมอย่างปูนพลาสเตอร์ ที่ใช้ทำแบบหล่อแบบฟันนั้น เมื่อก่อนต้องนำเข้าจากต่างประเทศครับ แต่ตอนนี้เราผลิตได้เองไม่ต้องนำเข้าแล้วครับ แมปูนพลาสเตอร์ที่พัฒนาขึ้นมานี้ ยังมีคุณสมบัติยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อโรค ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ ให้กับทันตแพทย์ และผู้ที่ต้องสัมผัสแบบหล่อฟันด้วยล่ะค่ะ SCG และคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาปูนพลาสเตอร์หล่อแบบฟันสำเร็จรูปสูตรยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ ซึ่งเป็นการต่อยอดและเพิ่มมูลค่าของปูนพลาสเตอร์ เพื่อผลิตวัสดุทางทันตกรรม โดยพัฒนาขึ้น 3 สูตร เพื่อการใช้งานที่แตกต่างกัน ผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 ได้รับการรับรองตามมาตรฐานความปลอดภัย เครื่องมือแพทย์ยุโรปหรือ CE Mark และได้รับการประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยแล้ว อีกทั้ง SCG คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล และทันตแพทย สภายังได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือ เพื่อนนำไปสู่การพัฒนา ทันตะนวัตกรรมไทยอย่างยั่งยืนอีกด้วย สนับสนุนโดยอุทยานวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย สวทช พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช 025648000